าตามเตียนใครไม่ตามก็ตามตมโอ้มาเลยผมมาเลย สี่ห้าหกบัง ยังอลาธานังกาโล Sam lan lai pa je ta man na la man na nhau จะสังการไม่มาสันนันพระพุทธเจ้าก็สันเด็ดออกมาจากการตั้งกุฏิแล้วก็มานั่งอยู่นอาสนะแล้วมาก็ถามว่าเบกาเวโดลาเบคูตั้งหลายสุด con đôi đôi xương con đôi cầm nhang đôi nắng cha cho cho mẹ khôn मानः chúng thế gian thường nhớ ปะกันนันหนึ่งบาดามาตานองอันหนึ่งมาเจมาตานองอันหนึ่งโอ ยอมแม่บ่แม่เป็นน้องก็ยอมเป็นแก้วแก่ตน และแม่มิตสหายก็ยอมเป็นแก้วแก่กันตุงเมื่อ อันหนึ่งเกิดมาในชาติใดก็มีหน้าตนนั้น ก็มีหน้าตนนั้นงามมากนักมีเข้าของสมบัติมากมายมีอายุมันยืนยาวแก่บ่าว จงจอกเสียงงานในทรงเงินดอยเอตานกองฟูงงานเก่ามานั่นแลมาจีมาตานน้องโปกาลาโมดอยเอตานยังเข้าสลากาพัดและสองกาพัดและเข้าจงอันเนื้อเป็นตานแก่แก้วต้องสามก็มีบาลา ป็นตานก็เดพระก็เถินเครื่องอาตามบนเลขานก็เด ได้สร้างพระโพธิลูกเจ้าก็เด ได้สร้างธรรมเทศนาและได้เฮือปากัมปีเป็นตานก็เดได้บวชเป็นสมณเณรแล้วปาสัมปทาก็เป็นเปโคก็เด ได้ยกได้ยก เอาลูกผู้อื่นมาเป็นลูกเจ้าเก่าก็ดีได้ปลูกไม้สลีมาหาโพก็ดีได้เอาได้เอาใส่มาใส่วัดควงแก้วตั้งสามและควงไม้สลีมาหาโพก็ดีได้กวาดวัดวาลามก็ดีได้กระตำบุญตั้งอะไรฟงนี้ có đại cho và ma che ma ta ca nước bồ tồn đại lê lu tam ma pa ma na yang phu tha khôn mê pa cha na ca đê Rôm vi hàn có đê đại cho và ma che ma ta na ngô ta ma ta na chẳng lẽ ma ca la ta năng ma ca la ta năng nan mê po ca la bồ đà านเครื่องอาตามบนเลขานเป็นตานแก่พระพุทธเจ้าก็ดี เมื่อตานแก่เป็นโคสังฆาเจ้าตนเป็นอาลหันตากะเดโปกะลาโปได้เกิดมาเกิดมาในบาวาชาติใดก็แต่ยอมได้องตาลงสภา แต่คนตั้งอาลัยโจบาวาจัดแลมาการหนึ่งก็ประกอบด้วยสิบประคนมีปัญญาปัญญาก็มานักแลโนลานาตาโยภกกะโลนวาภกกะลาผู้ใดได้เอตันภากาเทนแก่เจ้าไปโคสังฆาตั้งหลายได้เอตันพระบังสก แก่เจ้าเพื่อคู่ตนอยู่ปาสงานก็มีบาลาอานิสงต่างกันและอานิสงบากาเทนานทุกกาลาบุญได้ตานนั้นก็ได้สวยสุขว่า ได้เป็นเจ้าปัญญาได้เก้าหมื่นเก้าพันชาติก็ไม่แลจากได้เป็นปัญญาจากเก้า เป็นพรหมนาคหาปฏิเศรษฐีมีเขาของมากนัก ก็โดยอานิสงส์บากตินนั่นแลแม่นว่าเจ้าปาตานาเป็นพระโพ พอหาที่จักอันปันลอดปันถึงฟังกำแนนั่นแลแม่บ่มีเป็นดังใจบุญนึงมีกำลังแข็งแรงมากนักมีมาสินดูบาตัวหนึ่งในอากาศเป็นนันปันนักก็มาไกลไปดูขอบฟ้าจักรวาลมันก็ขึ้นกี่มาสินดูบาตัว ันเลเตอมาสินดูว่าตอนนั้นก็สยองขึ้นสู่อากาศไปได้แปดพันวาก็ยืนอยู่หันบ่ไปใจผู้นั้นก็กล่าวว่า จ้าจงไปตามกำลังเดตเธอยำนานมาก็ไปตามกำลังแห่งตน พระมานาลันเมื่อเดียวก็ไปลอยไปถึงขอฟ้าจักกะวาลบ่เดียวอันนี้จะเป็นสุดอันนี้จะเป็นสันใดอันว่าพาบองสกุลพระขาวพระเหลืองอันใดเป็นทานก็พามาพร้อมเป็น พระพุทธเจ้าโกเทศนาบทวาสัพพาโสดอมาลโสเจนเตเปกเวดุลาเบโคตังอาลาเปุกาลาผู้ได้ได้มาปอมปอมเป่งหายังสังขันทอมมันบ่มันบทเตียนและเข้ามาบทในศาสนาแห่งพระตถาคตาเป็นสัมมาเนนก็ดีเป็นปิ su ve su ni con đi men ma chấp pha ta na pin ba la hon ta cô nhân trước đây thường cô đôi an đi sung an an đôi hơ ba bong sa cồn pin tan nu pa ma dang chạy bồ nương hon vai nam ma ha sa môn an hà lên bồ đai lên xin dang an chương đây cho ban đắc buồn bồ đai xa xin tôn hứa đi bên đông đa lai lê cha ma li an lắc xa nhang biệt lê hàng tôn mô lôn hay xia đông an lê sa pa tan tông mon kê bê khu sang khá mơ khâu dù pa lê vát cầm có đê đại phục mai sa lê ma ha po đại sang bồ ta lục châu có đê นทำเลือดยหรือดโดยมือตนเองก็เดียวบทเจ้าโดยเขาตอกดอกไม้เขาของเงินคำก็เดีย nay ta vip tăng si thiên nhóm cợt nay kha côn hân pha sợt pha còm đôi khao không hân khám mặc nắng mòn chắc đây cợt nay bàn nóc mòn เกิดในบ้านนอกคอกเมืองสักแต่เตอพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเทศนาโอตามาตันตอนนี้แล้วเทเนพระพุทธเจ้าจัก หันก็ดีเอาเอาอันใดอันนั่งมาเป็นเมิสหายเฮอมันเฮอกุ้งดีแล้วปฏิบัติบอกขาดใจแม่นว่าได้สามวันเจ็ดวันก็ดีแม่นว่าจังผาดแม่นว่า แม่นว่าจังภาวนาบามานเจนแม่ไก่กลมกินน้ำดังอันก็ดี ก็จงมีบาลานิสงได้เสนได้เสนโกดกำแลสปาตานตะมวนมีบาลานิสงมากนักมีข้าคงสมบัติมากนักแลอันว่าสปาตานตั้งมนอันใดก็เดแมนเป็นพระกรมปีก็เดก็เป็นโกุศลส่วนบุญนั้นกว้างขวางมากนักแล mô a à cha khan nan nam đai nhang ba la an song an nan le an he ko cho va sang hồn ta and things. não, só ตนตังมวนตามตนหากได้หากได้คงไฟหาได้ดังอานก็จะได้อานในทรงได้ทรงได้ถึงทรงในปามาจารไปนาเมเนปานเจ้า trong sâu มยังสาธุกรังกโลมาเส สาธุสาธุสาธุเอาธรรมเทศนาจบลงไปเจ้าภาพ